สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็จะมาอยู่ในหัวข้อของส่วนที่2นะคะก็คือการจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูลนะคะ การจัดรูปแบบเซลล์ และข้อมูลนะคะ ตัวอักษรคือลักษณะรูปแบบของตัวอักษร ซึ่งจะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามชื่อของตัวอักษร แต่สิ่งสำคัญนะคะควรเลือกตำแหน่งช่วงเซลล์ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร หรือ เปลี่ยนขนาดเสียก่อนนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกรูปแบบตัวอักษร บนแถบริบบอนนะคะ การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษร หรือต้องการเน้นกับตัวอักษร เช่น ลักษณะตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบ จะต้องมีการเลือกช่วงข้อมูล จากนั้นเลือกรูปแบบ อักษรบนแถบริบบอนนะคะ เช่นตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างนะคะหากเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบอของเซลล์ และข้อมูลหรือว่าตัวอักษรนะคะ ให้เราใช้กลุ่มคำสั่งของแท็บริบบอนโฮมนะคะ ในกลุ่มคำสั่งของฟอนต์ค่ะ ซึ่งกลุ่มคำสั่งของฟอนต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยรูปแบบตัวอักษรนะคะ ซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอักษรตัวหนานะคะ ถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นตัวหนาหรือว่าต้องการให้เรายกเลิก หรือว่าคลิกซ้ำก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียงนะคะ ให้เราคลิก 1 ครั้งนะคะ แล้วถ้าเราทำการยกเลิกนะคะ ให้เราคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะเป็น underline นะคะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นตัวขีดเส้นใต้นะคะ เราก็คลิกที่ underline 1 ครั้งนะคะ แต่ถ้าต้องการยกเลิกนะคะ ให้เราคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยกเลิกนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นฟอนต์คัลเลอร์นะคะ คือการใส่สีให้กับตัวอักษรนั่นเองนะคะ เราสามารถเลือกสีให้กับตัวอักษรตามความต้องการของเราได้เลยนะคะต่อไปนะคะ increase font size นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น ต่อไปนะคะเป็น decrease font size นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวอักษรขนาดนะคะ ให้มีขนาดเล็กลงนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น font size นะคะก็จะเป็นการเลือกขนาดของตัวอักษรนะคะ อันนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลือกรูปแบบตัวอักษรจาก Dialog Box Launcher นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Home ค่ะ 2. นะคะให้เราคลิก Dialog Box Launcher นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ก็จะปรากฏแท็บฟอนต์ขึ้นมานะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยฟอนต์นะคะก็คือคำสั่ง ในการเลือกรูปแบบตัวอักษร ฟอนต์สไตล์นะคะ คือคำสั่งในการเลือกสไตล์ตัวอักษรค่ะไซส์นะคะ คือคำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรนะคะอันเดอร์ไลน์คือคำสั่งขีดเส้นใต้ตัวอักษรนะคะคัลเลอร์นะคะ คือคำสั่งในการใส่สีให้กับตัวอักษรนะคะ ส่วนเอฟเฟกนะคะ คือคำสั่งการใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรค่ะ ที่กล่าวนี้มาก็จะเป็น format cell นะคะ ซึ่งเป็นตัวอักษรจาก dialog box launcher นั่นเองค่ะ การจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์นะคะ หรือว่า alignment นะคะการจัดตำแหน่งข้อมูลบนแท็บริบบอนนะคะ หลังจากที่พิมพ์ข้อมูลในตำแหน่งเซลล์แล้วนะคะ ต้องการจัดรูปแบบข้อความในแต่ละเซลล์นะคะ เช่น ชิดซ้ายชิดขวา หรือกึ่งกลาง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะ โดยการเลือกเซลล์ที่ต้องการนะคะ จากนั้นคลิกที่คำสั่ง left right หรือ center นะคะ จากกลุ่มคำสั่ง alignment นะคะ ที่อยู่บนแท็บ ribbon นะคะ วิธีการปรับตำแหน่งข้อมูลบนแท็บริบบอนนะคะทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่ริบบอนโฮมค่ะ 2นะคะ ให้เราเลือก กลุ่มคำสั่ง alignment นะคะ ซึ่งสามารถอธิบายกลุ่มคำสั่ง alignment ได้ดังนี้นะคะ align left นะคะ ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งชิดซ้ายนะคะ center นะคะ ซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งกึ่งกลางนะคะ align right นะคะ เป็นการจัดตำแหน่งชิดขวานะคะ warp check นะคะ เป็นการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ merge and center นะคะ เป็นการผสานเซลล์นะคะ นี่ในส่วนของการจัดการ alignment นะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกเซลล์ที่ต้องการนะคะ จากนั้นเราก็คลิกคำสั่งพวกนี้นะคะบนกลุ่มคำสั่งของ alignment ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการเลือกรูปแบบตัวอักษรจาก dialog box launcher นะคะ การเลือกรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรนะคะ เพิ่มเติมมาจาก format cell นะคะ สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกที่ ribbon home นะคะ 2. นะคะให้เราคลิก dialog box launcher นะคะขึ้นมา หลังจากนั้นนะคะให้เรา เลือกในแท็บของ alignment นะคะ ซึ่งเนื่องจากการจัดการข้อมูลในเซลล์นะคะมีหลายรูปแบบนะคะ และลักษณะก็แตกต่างกันออกไป เช่น การปรับตัวเอียงตามทิศทางของตารางนะคะ หรือการปรับข้อความที่มีความยาวเกินความกว้างของคอลัมน์นะคะ หรือ ต้องการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ โดยไม่ต้องการปรับค่าคำสั่งอื่น ๆ นะคะ เพิ่มเติมได้จาก Dialog Box Launcher ดังรูปนะคะ แท็บ alignment นะคะ แท็บ alignment เป็นคำสั่งในการปรับตำแหน่งหรือทิศทางการหมุนของตัวอักษรนะคะ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้นะคะ การจัดตำแหน่งข้อความนะคะ check alignment นะคะ ใช้ควบคุมตำแหน่งข้อความในเซลล์เช่น กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา ต่อไปนะคะ เป็นการ ควบคุมตัวของข้อความแล้วก็คือ text control นะคะ ใช้ในการกำหนดความยาวของตัวอักษรให้เหมาะสมกับความกว้างของเซลล์นะคะ ในส่วนของการวางแนวนะคะหรือว่า orientation นะคะ ซึ่งใช้ในการปรับองศา การเอียงของข้อความนะคะ ในตัวอย่างนะคะเราจะจัดให้ alignment นะคะ t e x อ alignment นะคะ เป็น right นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราปรับเป็น t e x ค control เป็น r ับ g h t นะคะ แล้วก็ให้เอียง 26 องศานะคะ แล้วคลิกโอเคค่ะ ผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็นขนาดตัวเอียงนะคะตามที่เราปรับใน Dialog Box Launcher นะคะในส่วนของ Alignment ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผสานเซลล์นะคะ หรือว่า Merge นั่นเองค่ะ การผสานเซลล์สามารถผสานเซลล์ได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งนะคะ ตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไปนะคะ จน กลายเป็นเซลล์เดียวนะคะ ที่มีขนาดใหญ่นะคะจากตัวอย่างเนื้อหาเป็นไฟล์นะคะ แล้วก็มีข้อความการจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูลนะคะ ซึ่งตามตัวอย่างนะคะเราสามารถใช้คำสั่ง merge and center นะคะเป็นตัวจัดการในการประสานเซลล์ได้ ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะ1นนะคะให้เรา เลือกตำแหน่งเซลล์ของข้อความนะคะ ที่ต้องการประสานเซลล์นะคะ 2. นะคะให้เราคลิกเลือก merge and center นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกคำสั่ง merge and center นะคะ ผลลัพธ์นะคะเซลก็จะถูกประสานเข้าด้วยกันนะคะ แล้วเทคของเรานะคะก็จะจัดเป็นกึ่งกลางนะคะก็คือตามที่เราเลือกก็คือเป็น merge and center นั่นเองนะคะ การยกเลิกประสานเซลล์นะคะ หรือว่าอันเมิดนะคะเป็นการยกเลิกเซลล์นะคะในตำแหน่งที่มีการใช้คำสั่งประสานเซลล์นะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะให้เราเลือกตำแหน่งเซลล์ของข้อความที่มีการประสานเซลล์นะคะ 2. นะคะให้เราเลือกมิดแอ and center นะคะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่งอันเมิดเซลล์นะคะซึ่ง หากเราคลิกแล้วนะคะก็จะเป็นการยกเลิกการประสานเซลล์โดยสมบูรณ์แบบค่ะ